คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้โรคของเราเนี่ยกำลังกลายเป็นโรคที่ไร้ขอบเขตนะคะทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลกนะคะได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันนะคะจากโดยสื่อชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะไฟล์เอกสารเนื้อหานะคะ เสียงหรือแม้กระทั่งตัววิดิทัศน์นะคะก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย และก็อีกทั้งเนี่ยยังมีจำนวนนะคะที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆทำให้การนำผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นนะคะก็สามารถใช้งานได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ทำให้การละเมิดลิขสิทธิ์ของผลงานนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นไม่ว่าเราเนี่ยจะอยู่ในฐานะนะคะผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะ หรือผู้ใช้ผลงานนะคะจากทางสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องของออการเผยแพร่ข้อมูลนะคะโดยใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะในการเผยแพร่เนื้อหา เพื่อให้เป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธินะคะ ในการสร้างสารรค์ผลงานของตนเองนะคะ ให้เหมาะสมในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกนะคะในการแบ่งปันเผยแพร่นะคะ แก่ผู้อื่นรวมถึงการนำไปใช้และพัฒนาสร้างสารรค์อีกด้วยค่ะ สัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะ เป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นนะคะ เพื่อให้เจ้าของผลงานเนี่ยสงวนนะคะสิทธิ์บางประการ และก็ยังมอบสิทธิ์บางประการเนี่ยให้กับสาธารณะนะคะ ที่สามารถนำงานของตนเองเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะคะ โดยที่ไม่ต้องมาขออนุญาตนะคะ เพียงแต่ว่าจะต้องทำตามเงื่อนไขที่เราได้กำหนดไว้นะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะ การอ้างอิงแหล่งที่มานะคะ ไม่นำไปใช้เพื่อการค้านะคะ หรือว่าคงต้นฉบับไว้ไม่มีการแก้ไขดัดแปลงเป็นต้นนะคะ ซึ่งอันนี้นี่จะเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดเอาไว้เองนะคะมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะทำให้การแลกเปลี่ยนนะคะ หรือว่าการนำข้อมูลนนั้ไปใช้เนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกนะคะ ซึ่งการใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons เนี่ย จำไว้เลยนะคะว่ามันไม่ใช่นะคะ การสละลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงานนะคะหรืออุทิศงานของตนเองเนี่ยให้เป็นสาธารณสมบัตินะคะ เจ้าของผลงานเองเนี่ยก็ยังคงเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์นะคะ เช่นเดิม เพียงแต่ว่าหากมีการนำไปใช้งานนะคะ โดยผิดเงื่อนไขเนี่ย เจ้าของผลงานเนี่ยก็ยังสามารถฟ้องร้องนะคะ แล้วก็บังคับให้ผู้ที่ทำผิดเนี่ยสามารถนะคะ ได้รับโทษตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองไว้ได้นะคะ ตัวสัญญาอนุญาต Creative Commons เนี่ยจึงช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงาน หรือการนำผลงานเนี่ยไปต่อยอดเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะ รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการให้นะคะ แล้วก็การเผยแพร่เนี่ยแหล่งเรียนรู้เนี่ยนะคะ เป็นไปด้วยไรเวียนไปได้ทั่วในสังคมนะคะโดยเสรีนะคะ อีกทั้งเนี่ยยังให้ไอเดียในการนำไปพัฒนาต่อยอด ขณะเดียวกันก็ยังคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วยค่ะ ในปัจจุบันนะคะก็มีหน่วยงานนะคะสำคัญในประเทศไทยหลากหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะที่ใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons เนี่ยในการเผยแพร่เนื้อหาของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคลังข้อมูลนะคะอย่างเว็บไซต์ thaigoodwill.com นะคะคลังเอกสารสาธารณะนะคะอย่าง openbase.in.th นะคะชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้นะคะอย่าง GoToKnow นะคะ รวมไปถึงนะคะนิตยสารนะคะ ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทยนะคะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นต้นนะคะ โดยที่เราเองเนี่ยสามารถสังเกตนะคะได้อย่างง่ายๆว่าเว็บไซต์ หรือว่าสื่อหรือว่าเนื้อหาใดบ้าง ที่ใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะในการเผยแพร่เนื้อหาของตนเองนะคะ เราสามารถสังเกตนะคะได้จาก สัญลักษณ์นะคะเงื่อนไข Creative Commons ซึ่งมักจะอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์นะคะ หรือว่าสื่อนั้นๆ โดยที่สัญลักษณ์นะคะ เงื่อนไข Creative Commons เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะ มีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจกันเลยค่ะ เงื่อนไขของ Creative Commons ประกอบไปด้วย4เงื่อนไขดังนี้ค่ะ สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์แสดงที่มา หมายถึง อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำแจกจ่าย หรือแสดงและนำเสนอชิ้นงานดังกล่าว และสามารถ สร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าว ได้เฉพาะกรณีที่ผู้นั้นได้แสดงเครดิตของผู้เขียน หรือผู้ให้อนุญาตตามที่ระบุไว้ในการใช้สัญลักษณ์ค่ะ สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ไม่ใช้เพื่อการค้า หมายถึง อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำแจกจ่าย หรือแสดงและนำเสนอชิ้นงานดังกล่าว และสามารถสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าว ได้เฉพาะกรณีที่ไม่นำไปใช้ทางการค้า สัญลักษณ์นี้ คือสัญลักษณ์ไม่ดัดแปลง หมายถึง อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำแจกจ่าย หรือแสดงและนำเสนอชิ้นงานดังกล่าว ในรูปแบบที่ไม่ถูกดัดแปลงเท่านั้นค่ะ สัญลักษณ์สุดท้าย สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์อนุญาตแบบเดียวกัน หมายถึง อนุญาตให้ผู้อื่นจัดแจงงานดัดแปลง เปลี่ยนรูป หรือต่อเติมงานได้ เฉพาะกรณีที่ชิ้นงานดัดแปลงนั้น เผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานต้นฉบับ หรือสรุปง่ายๆ คือ ต้องใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันกับงานดัดแปลงต่อยอดนี้ค่ะ โดยเงื่อนไขทั้ง 4 สัญลักษณ์นี้ เราสามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้ เป็นอิสระต่อกัน ไม่จำเป็นจะต้องใช้สัญลักษณ์นี้ ครบทั้ง 4 สัญลักษณ์ในครั้งเดียวกันนะคะ หลังจากที่ทราบกันไปแล้ว ว่าสัญลักษณ์ Creative Commons มีอะไรบ้างนั้น เราสามารถเลือกใช้เงื่อนไขเหล่านี้ โดยสามารถประกอบร่วมกันได้ทั้งหมด 6 รูปแบบ ดังนี้ค่ะ รูปแบบแรก หมายถึง ให้เผยแพร่ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา รูปแบบ 2 หมายถึง ให้เผยแพร่โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง รูปแบบ 3 หมายถึง ให้เผยแพร่ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามใช้เพื่อการค้า รูปแบบ 4 หมายถึง สามารถใช้ชิ้นงานดังกล่าวได้ โดยต้องระบุที่มา และต้องเผยแพร่งานดัดแปลง โดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน รูปแบบ 5 หมายถึง ให้เผยแพร่ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งานดัดแปลง โดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน รูปแบบสุดท้าย รูปแบบที่ 6 หมายถึง สามารถใช้ชิ้นงานดังกล่าวได้ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการค้า และห้ามดัดแปลงชิ้นงานดังกล่าวด้วยค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้ทำความรู้จักนะคะเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต Creative Commons จนครบแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะทุกประเภทนะคะของสัญญาอนุญาต Creative Commons เนี่ยจะต้องมีคำว่าบายนะคะ ซึ่งหมายความว่าทุกผลงานนั้นภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons จะต้องแสดงที่มานะคะ ซึ่งหากผู้ใดนำเอาผลงานของเราเนี่ยไปใช้ โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะคะ ก็สามารถฟ้องร้องเป็นคดีความได้เหมือนกันนะคะ เหมือนกับผลงานที่คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ทุกประการค่ะ